รีบเล่นก่อนแกบักด่วนๆเลยจ้าบิ๊กวินไปแล้วบิ๊กวินเล่นะเมกะวินไปแล้วยังไม่หยุดยังไม่หยุดแค่นี้แน่นอน อย่าเพิ่งหยุดอย่าเพิ่งยังไปกันเลยกับเกมใหม่โอ้ยซุปเปอร์เมกะวินไปแล้วหลายๆแบบนี้ จะไปรออะไร อย่ารอ อย่ารออย่ารอเลยเจ็ดแปดห้าเจ็ดศูนย์เป็นไงคะไม่กี่ทีก็เตะก็ปังสนใจกดใต้คลิปได้เลยจ้า